ค่อยๆ ปรับขึ้นไปตามขันเนาะค่ะ โอเคมาโอ้โหสามบาทเขา มาอังุนเขาบาทนึงโอเค เนี่ยเห็นบ่ฮอดหกสิบเหรอโอเคค่ะ เดี๋ยวปรับเป็นหกบาท ถามว่าเป็นอย่างคือบ่ออกมาหกสิบบาทเลย ไปเล่นเกมอื่นมาเนาะค่ะ เราเสีย เออ เล่นเกมอื่นมาเราเสีย มา เดี๋ยวเขามาถอนทุนคืนกับโลมาคือเก่าเนาะค่ะ กะคือเกาเล่นหนูนะ เล่น อ่า อีหยังมาแบบเลื่อนหน่อยอยงเสีย เอามาใส่โลมาดีกว่า โอเค อ้าวบ่เขา เออสามสิบสองบาท โอเคค่ะ ค่อยๆ เล่นไป เท่าไรละแปดเออ เดี๋ยวฮอดร้อยหาสิบดูนึงนะสิปรับใหม่อีกเทียนึงแล้วค่ะสำหรับมือนี้ไม่ได้ใส่ออโต้เนาะ ค่อยๆ แบบเล่นไปที่ละสูตรขยับไป เพราะว่าบางเทียสูตรนี่เขา บางมือกับบ่เขากับมี ก็บกแมนว่าม่สิเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะก็บอกทุกเทียเลยบางคนก็แบบว่า เอาไปอย่างคือเล่นได้ดีแท้ มันก่ได้เล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะโอเค อีก 40 บาท อันใพบ่เขากะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะมาเขาอย่างว่าโอเค เป็นตะลำค้านเนาะหมาขางบ้านนี่ผู้ใดมีแน่เฮ้อผู้ใดเป็นแน่ บ่ได้เลี้ยงหมาเด้แต่ว่าต้องแบบมารับฟังเสียงหมาเฮาอย่างสีสู้มือเอเออใข่จมเลยเด้อฟีสปินเขาเสยขาจะจมโอเคค่ะฟีสปินซีข้างเนี่ยเสียงหมาเฮาย้ำดึกดึกจังเสียกะเฮาหรอเขากะตื่น่ย่าฟีมันบอกบ่แม่นดึกดึกหรอก ประมาณว่าเฮาแบบเป็นคนนอนเศร้าบ่สั้นกะแบบจักตีสามตีซีอย่างเสียเฮานอนเนาะค่ะ เออ แบบหมามันเท่าตลอดเวลาสิกับบ่ไหวเนาะโอเค 6 บาท 8 บาทเออมันนี้ก็ผูกสวมันซัดซ่าแบบดูว่าหนูน่าใจห่อนวะอ่ะมาอีก4บาทค่ะ โอเค อีก 2 บาทหนูน่าว่าหนูน่าใจห่อนแท้ๆหมูว่าสิบบาทค่ะ ไป กดไปเรื่อยๆร้อยสี่บาท โอเคสำหรับผู้ใดที่ว่าได้เขากลุ่มเทเลแกรมแล้วค่ะเดี๋ยวนูนะสิปักมุดลิงไว้หายใต้คลิปนอกกับกดเข่าม้าได้เลยเนาะค่ะสำหรับเทเลแกรมเออกับมีมูหลายเนาะค่ะในเทเลแกรมเขามาพูดคุยเขามาพบปะมูได้เลย แจกันเออคอมโบซีมาอีกแล้วโอเค เดี๋ยวฟีสปินซีข้างเดี๋ยวนูนะคิดก่อนว่าถ้า สมมติว่าออกจากโลมาหรือนะเป็นหนึ่งเกมอย่างต่อดีเพราะว่าพี่จีนี่ ย้ำแตกแตกหลายแตกหลายกะจริง แต่ว่า กะเบิดแล้วอะเออหามีแบบลอยหนึ่งเหรียญที่จีนอ่กนะคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มบันไดเนาะเอามาใส่โลมาดีกว่า เก็บให้มันได้จักสามสี่ร้อยจังเสียเขาจังแบบโยกไปพีจีโอเค บวกมาแค่หาสิบบาทเองเหรอหาสิบบาทค่ะ อีกสิบบาทกะสิได้ปรับใหม่เรากะบ่ฮอดจักเทียเออ มันจังไหนนี่ฮะสองบาทอางุนสองบาท เออโอเค มา โลเข่าอีก 30 บาท ได้ปั๊มไม่สมใจแล้ว ตอนนี้ลอยสามสิบสี่ก็สามสิบสี่โอเคค่ะเป็นสิบห้าบาทเนาะปั๊บไม่ไป ตามสูตรเท่าเลยสิบเปอร์เซ็นต์หากผู้ใดบอกว่าเขาใจอย่างมองไหนสอบถามมาทั้งเทเลแกรมใดเนาะค่ะเดี๋ยวนะตอบคำถามให้เนาะว่าปั๊บไม่จังไดเลยจังได โอเค เออสิบบาท แจกัน สวยงาม โอ้โห ค่อยๆ เล่นไป เดี๋ยวห้องสามลอยปั๊มมาอีกเทียนึงแล้ว เดี๋ยวนูนะกะคอฝากไปน้ำแน่นาะค่ะ โอ้โห แถวหนึ่งมาเจ็ดสิบาบาท โคตรเอา โคตรเอาแปดสิบาบาทค่ะ อีกสามสิบบาท เดี๋ยวขอฝากไว้ น้ำแน่นอกก็ช่องหลักฟันสล็อตกับสล็อตเซียนพ่อมเออหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นอกค่ะ เดี๋ยวเรามีคลิปของโลมาไม่ลงให้ซุ้มือเลย แล้วก็สล็อตเซียนพ่อมเป็นสาวทำแล้วค่ะหากผู้ใดมักเบิ้งสาวทำหรือโลมากัดกดติดตาม2ช่องนี้ไว้ได้เลย โอ้โหเสียดายไว้ ไปเรื่อยๆ กดไปเรื่อยๆเนาะเป็นอย่างมันค่อยขึ้นๆลงๆว่ะหลังๆมานี่ ิงั้นสิงโตกับม่ค่อยเข่าด้วยซ้ำไปโอเค แถวหนึ่งสวยงามมาร้อยหาบาทเออมาให้ได้ปั๊บไม่แน่เถอะให้ได้ปั๊บไม่แน่เถอะมาร้อยยี่สิบบาทปั๊บเป็นสามสิบโอเค โอ้โหโบนัสฟันสิงโตเขาโอเคค่ะ โบนัสเขาจมถึงโบนัสกะมาเลย มาจังไดกลางก้อนค่ะเออดับมา โอเคโอ้โหฟันถึกบิ๊กวินแตก เฮ้ย มาว่ะ โคตรเอาโอเค เห็นบ่หลังหลังมันมีเวลาเขาฟันถึกแล้วมันตีคืนนะโอ้โหได้โลหลังหลังมันนี่ก็คือตีคืนย่างเดียวแล้วค่ะอ่ะต่อไปเรากดขวาเออดับคู่ดับคู่โอเคโอ้โหฟันถึกเฮ้ยเมกาวินแตกมาว่ะตีคืนบ่น่ะเห็นบ่สองดาบกับตีขึ้นสองเทียอ่ะ เอาเป็นว่าหนูนะได้นึ่งโลดาบเดียวแล้วก็ดาบคู่เนาะค่ะเก้าร้อยเก้าสิบบาทไปปรับใหม่เลยหกสิบแทนที่สิได้พันหาสิได้ปรับใหม่เป็นร้อยหาสิบเลยโอเคค่อยกดไป เออโอ้โหโบนัสเขาอีกแล้วเฮ้ยโคตรเอาโบนัสปั้นสิงโตเขาสองรอบติดติดกันเลยนะ ติดติดกันเลยบ่หอดหนึ่งนาทีได้ซ้ำไปมาค่ะ กลางก่อนโอ้โหสภาพ อ่ะต่อไปใส่ โอ้โห มัน มันเป็นยังไงคือ กับโลเนี่ยอย่าว่าได้สามโลสามเออ ดาบยุ ดาบยุ โอเคโอ้โห ฟันถึกมาว่ะ บิ๊กวินแตกอีกแล้วหกร้อยบาท เฮ้ย เบื้องเหรอเฮ้ย เดี๋ยว เดี๋ยวนี้เขาฟันสิงโตปุ๊บมันตีขึ้นลอบต่อรอบเลยเหรอจริงว่ะ ไป ปั๊มไม่เป็นร้อยห้าสิบค่ะ ก็คือหนูนะฟันถึกตอนไหน สิงโตมันตีคือ เท่านั้นเลยเอี่ยงว่ะแบบซี่กะเฮ็ดแบบเขาเรียกว่าอย่างไง เก็บสแต็กบ่ได้ด้วยเนี่ยก็คือแบบอ่ะสมมุติว่าหนูนะฟันถือเราหนูนะอยากฟันตองเสียต่อให้มันโดด มันโดดลบ เขายังได้เลือกไหมอาจจะได้โลแต่ว่าหากเขาเลือกเรามันตีคืนตั้งสียเลือกได้ดาบตีคืนตั้งแียแบบผู้สึกเซ็งนะ เออ เหนียววะ่ะ เออสี่ร้อยอ่ะลองคิดง่ายๆ สมมุติว่าเขาใส่ไม่ร้อยหาสิบเขาฟันสิงโตรอบนึงดาบเดียวนะเขาได้เขาได้พันหาแมนบอกหากสมมติว่า เออเขาเขาฟันปุ๊บ แล้วมันบ่ตีคืนเขาเลือกได้โลย่างหน่อยเขาก็ได้กลับคืนอีก เท่าไหร่วะห้าได้โลสามร้อยห้าสิบบอเออย่างหน่อยเขาก็ได้ประมาณนั่นแหละสามร้อยห้าสิบอะสมมุตินะอันนี้สมมุติอ่ะฮะสมมุติว่ามันตีคืน อ่ะครูบ่ได้ละเพราะว่ามันตีคืน เราก็คือเสียรอบนั่นไปเลย แต่ว่าหากสมมติว่ามันโดด เขาตีถือเป็นบอหากสมมติเขาตีถือปุ๊บได้ฟันอีกรอบนึง มันโดด เราเลือกได้โลกกันยังได้เงิน แต่ว่าอันนี้คือคือบ่ได้แล้ว โคตรเซ็งเอี่ยงวะอย่าให้เดฟันอีกรอบนะสิเอาหลังแอนเลยมาที่เนี่ย โอ้โห เออหาซิป โอ้โหสภาพ เออหาสิบบาทแถวเรื่องสวยงามสี่ร้อยโอ้โหดาบขวานบ่เขาเฮ้ยมื่อนี้มันเป็นยังไงมือมื่อนี้มันเป็นยังไงวะ เออโลแถวนึงว่ะจังไหนเก้าร้อยบาทโอ้อีกเทียนึงกับบ่เขาให้เบิ้งออกมุกกุดกับไอ จกกัน เออ แถวหนึ่งหาร้อยมา อีกสี่ช่องสามร้อยจังไหน อังูนีกร้อยหนึ่งโอ้โหสภาพเก้าร้อยบาทค่ะมาจะเก็บไปเรื่อยๆเลย โอเคอีกสามร้อยเออสี่พันแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาซัมนี่ก็แล้วกันเซ็งกับไอ้ฟันสิงโตเมื่อกี้บ่หายว่ะ ที่ว่าเขาฟันถึงแล้วมันตีคืนอะ อธิบาย่อถือคือกันว่า เอ่อมันมันจังไหนตะวาฮูตะวาแบบอารมณ์ไม่ดีไปละ โอเค เดี๋ยวตรงไหนดูนี่มือนี่เออมือนี่เดี๋ยวดูนะกับขอพอสมนีดีกว่าเนาะ ได้มาสี่พันบาทเนาะค่ะ เออ เดี๋ยวเรื่องไรหนูนะกับขอฝากไว้น้ำแน่นอกกับช่องรักปันสลักหักชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นอกแล้วก็ เอออย่าลืมเข่ากลุ่มเทเลแกรมน้ำเนาะค่ะ เดี๋ยวหนูนะ ปักหมุดลิงก์ไว้หายใต้คลิปกดเข้ามาได้เลย ทเลแกรมคือสำคัญนี่ดิกดเข้ามาได้เลยเนาะค่ะ โอเค เดี๋ยวจังใดเมื่อนี้ดูนักอะ่ะ ขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิมหนาเนาะสำหรับมื่อนี้ สวัสดีค่ะ